พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนบริการตรวจประเมินและออกใบรับรองด้านคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจไทย ในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องสำอางและยานั้นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ครับ ผู้ประกอบการธุรกิจในด้านนี้ จึงต้องมองหาบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจประเมิน และให้ใบรับรองในด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมั่นใจครับ บริษัทบูโรวอริทัสเิวและประเทศไทยจำกัด หรือ BVAQ ให้บริการด้านการตรวจประเมิน และให้ใบรับรองในด้านคุณภาพสุขอนามัย และความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดตั้งให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณนิคมวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย BVAQ มุ่งเน้นการบริการ ด้านการตรวจวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน และยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอาง และยาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สามารถมีผลทดสอบไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000